ตอนนี้นะคะขวัญก็ได้ประสบการณ์ใหม่ค่ะ คือกระเป๋าอิสกอนกระเป๋าไปแล้ว ก็คือจะบอกทุกทุกคนนะคะ เราไปเที่ยวที่ไหนอะไร ช่วยสังเกตดูว่าสิ่งที่สำคัญของเมืองนั้นๆเนี่ยมันคือที่ไหนอย่างที่เราจะต้องรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้ของขวัญเลย คือหนึ่งโรงพยาบาลเรามีที่ไหนที่ใกล้ที่สุดในที่ที่เราอยู่สองก็คือสถานีตำรวจเผื่อแบบ เกิดเรื่องอซิเดนแบบคล้ายๆขวานหรือว่าในเคสแบบขวานเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเเกิดเหตุแล้วเราควรจะต้องไปที่ไหน เราทำอะไรจะได้มีสติเพราะว่าเราไปที่อื่นมันคือแบบไม่ใช่บ้านเราทำอะไรจะได้มีสติ เพราะว่าเราไปที่อื่นมันคือแบบ ไม่ใช่บ้านเมืองของเราอะค่ะเราก็จะต้องแบบเหมือนออยู่ที่นี่ก็แบบแมลงวันเยอะก็เป็นเหน้าร้อนเป็นซัมเมอร์ของเขาอะค่ะก็อยากฝากบอกให้ทุกคนทราบแล้วกันว่าเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยให้ระวังตัวเองดีก็อย่างกระเป๋าแฮนด์แบ็กอย่างเงี้ยถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องถือคือแบบ พยายามใช้เป้แบบขวานเี้ยค่ะ เป้อย่างเียมันง่าย เพราะว่ามันติดตัวเราตลอดเขาขี่จักรยานมาเขาก็หิ้วไปเลย เขาขี่จักรยานมาเขาก็หิ้วไปเลยคือ ก็เรื่องพาสปอร์ตพยายามไปที่ไหนก็ถ้าเราไม่ได้ไปสถานที่ที่สำคัญ หรือว่าต้องใช้เนี่ยพยายามเก็บไว้ที่เซฟ อย่างในเคสของขวัญเนี่ยคือขวัญเอาเอาพาสปอร์ตใส่ไว้ในกระเป๋าใช่ไหมคะ พาสปอร์ตหาย พาสปอร์ตหาย สุดท้ายเลยก็ แล้วก็มาให้ปากคำเหมือนลงบันทึกประจำวันของเขาอย่างเงี้ยค่ะเาจะเราต้องขอเขาจะได้ใบแบบนี้มาจะเป็นเรคคอร์ดเหมือนเป็นแบบอีบีเดียนเพื่อที่เราจะแบบเอาไปให้ที่สถานทูตออกไป เราจะได้กลับประเทศเราได้ค่ะ ก็ยังไงฝากความรู้อันนี้ไปด้วยนะคะ สู้ๆนะคะ ทุกคนเที่ยว แล้วขอให้มีความสุขค่ะแต่ขวัญก็มีความสุขนะคะ คราวนี้เพราะว่าถือว่าเป็นความรู้ใหม่ เอามาฝากทุกคนค่ะ แบบนี้ไม่มีในละคร สู้ๆค่ะ